สวัสดีครับเพื่อนๆครับ ผมแจ็คพลวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครบิตแบงค์ด้วยวิธีการแบบง่าย ๆ เข้าใจง่ายที่สุดนะฮะการสมัครก็จะมีสมัคร 2 รูปแบบ นะฮะสมัครด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือและสมัครด้วย การลงทะเบียนอีเมลนะฮะสะดวกแบบไหน ชอบแบบไหนนะฮะเลือกเอาได้เลยว่าจะลงทะเบียนแบบใช้เบอร์มือถือหรือลงทะเบียนสมัครด้วยการใช้อีเมลนะฮะด้วยการใช้อีเมล ท่านก็เลื่อนลงมากด ด้านล่างเลยนะฮะการลงทะเบียนด้วยอีเมลนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้ผมจะสอนวิธีการสมัครด้วยเบอร์มือถือนะครับ เปิดหลังจากคลิกลิงก์เข้ามาท่านจะเห็นหน้าแบบนี้ฮะ ถ้าเห็นรหัสบวก44นี่คือ น่าจะเป็นประเทศอังกฤษนะฮะ เราส่งให้เพื่อนสมัครในประเทศไทย ก็เป็นเลือกหารหัสที่มันเป็นประเทศไทยนะครับ กดที่บวก44นี่แหละนะครับเลื่อนลงไปหาประเทศไทย หรือขี้เกียจเลื่อนหา ก็พิมพ์หาเอาได้เลยนะครับนะครับ ประเทศไทยก็จะ T H A I Thailand เจอแล้วนะกดคลิกเลือกตรงนี้ได้เลยนะฮะ แล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือฮะตัดเลขศูนย์ตัวหน้าออกฮะใส่เบอร์ที่เหลือครับ นะครับใส่เบอร์มือถือของเราเข้าไปแล้วนะฮะแล้วเราก็ตั้งพาสเวิร์ดที่เราจำได้ง่ายสุดนะอันที่ผมจำได้ง่ายที่สุดยกตัวอย่างเลยนะครับของผมผมจะเลือกพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแล้วก็ตัวเลขรวมกันไม่น้อยกว่า 8 ตัวนะครับ P R A Y O O T แล้วก็เลข8ของผมครบ 8 หลักพอดีนะฮะแล้วก็คอนเฟิร์มอีกหนึ่งรอบครับผมเหมือนเดิมนะพิมพ์ให้เหมือนเดิม P ใหญ่ R A Y O O T นะครับแล้วก็เลข8นะฮะอันนี้พัสเวิร์ดผมตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดรับรหัสยืนยันครับ ระบบก็จะส่งนะฮะตัวเลขใบบออกมา ให้เราเดานะฮะให้เราพิจารณาตัวนี้มองไม่ถนัดนะฮะผมก็จะกดแคนเซิลนะครับ แล้วก็ขอใหม่นะครับ อันนี้น่าจะเป็นเลข 26บวกหนึ่งอ่าผมมั่นใจแล้วนะฮะหกบวกหนึ่งนะครับท่านจะเห็นเลขมีทั้งบวกและลบนะครับ ให้เอาผลลัพธ์ของเลข 2 คู่นี้มาใส่นะครับ26บวก1นะครับ ก็เป็น 27 ผมก็จะใส่ผลลัพธ์นะครับ ผมมั่นใจว่าคือ27 ผมก็จะกดคอนเฟิร์มอ่าคอนเฟิร์มผ่านนะฮะ ระบบก็จะส่งหมายเลข OTP ไม่ให้เราฮะ เราจะมีเวลาอยู่นะครับ60 วินะครับ เลขที่ผมได้มาคือนะครับ ผมก็จะเอาเลขมาใส่นะครับจากกล่องข้อความ ่านะครับ แล้วก็กดการลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์มือถือ เป็นอันเสร็จแล้วนะฮะอันนี้คือการสมัครด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับผม แล้วมาดูอีกหนึ่งวิธีการสมัครครับคือการสมัครด้วยอีเมลนะผมก็จะกดการลงทะเบียนอีเมลนะฮะท่านก็จะเห็นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับ ท่านก็กรอกอีเมลของท่านเลยนะครับ อีเมลของท่านอีเมลอะไรท่านก็กรอกเอาไปเลยนะครับกรอกอีเมลของเราเข้าไปนะครับกรอกอีเมลของเราเข้ามาเลยนะครับอ่าพอเรากรอกอีเมลของเราเสร็จแล้วเราก็ใส่พาสเวิร์ดครับ พาสเวิร์ดที่เราต้องการนะภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับแล้วก็ตัวเลขรวมกันให้ได้8หลักนะครับนนี่ผมก็จะใส่พาสเวิร์ดผมแล้วนะครับ แล้วก็กรุณายืนยันรหัสผ่านของคุณก็เหมือนกันครับยืนยันรหัสผ่านอีกหนึ่งรอบนะครับพี่นะครับ แล้วก็กดรับรหัสยืนยันตรงนี้นะครับ กดรับรหัสยืนยันนะครับระบบก็จะส่งรหัส OTP ตัวเลข 6 ตัวนะครับ ส่งเข้ามาในกล่องอีเมล เราก็ไปเปิดอีเมลดูนะครับ แล้วก็เอาตัวเลขที่เราเห็น มากรอกลงในกรุณาใส่รหัสยืนยัน ตามนี้นะครับพอกดใส่เสร็จปุ๊บท่านก็กดลงทะเบียนด้วยอีเมลนะครับ ก็เป็นอันเสร็จ วิธีการสมัครก็มีแค่นี้ครับ ผมลองทำดูนะครับ ขอบคุณครับ พบกันคลิปถัดไปครับผม